We're Rachel Gabon. কথা Oh. ติงเอ้ยามชติตรกบผม ยิงแกมหยอกะมไรนะยิงแกมหยอก ก็ต้องเป็นคนอาทุกโแต่ได้คำบอกไปคิดไกลอาจจะไม่หทง Thank คุณครับจุดรับผมนะผ่านไปในรอบนี้ตามคำแนะนำที่แนะนำพิเศษกันขึ้นมาด้วยนะครับนะกับท่านผู้ใหญ่สุนทรโตแสงนะครับนะในผลงานเพลงผู้ช่วยผู้ใหญ่นะครับจังหวะระมงนั่นเองนะครับ เรียกว่าบทเพลงนี้